ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอนระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ รูปเท้าของเราต่างกัน รองเท้าที่วางขายทั่วไป จึงไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนนะครับ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุจำเป็นต้องใส่รองเท้าที่สอดรับพอดีกับรูปเท้านะครับ เพราะรองเท้าที่พอดีกับรูปเท้าจะช่วยกระจายน้ำหนักทำให้ทรงตัวดี แต่ปัญหาคือต้องพึ่งบริการตัดรองเท้า หรือแผ่นรองรองเท้าเฉพาะบุคคลครับ ซึ่งปัจจุบันยังไม่แพร่หลายใช้เวลาตัดนานและราคาสูง วทชดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างระบบบริการออกแบบ และผลิตรองเท้า และแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลผ่านทางระบบคลาวซึ่งนอกจากจะช่วยให้การเข้าถึงบริการนี้สะดวกขึ้นแล้วยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเท้า หรือการเดินอีกด้วย ขณะนี้โครงการได้ทำการเก็บข้อมูลลักษณะเท้าของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการชุดแรก เพื่อนำไปออกแบบและตัดรองเท้าเฉพาะบุคคลที่สอดรับกับรูปเท้าของผู้สวมใส่โดยจะมีการติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และนำผลทั้งหมดไป วิเคราะห์และสร้างต้นแบบระบบการให้บริการที่ครบวงจร ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงทั้งในแง่ของสถานที่ให้บริการ ราคา และคุณภาพของการผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลในประเทศไทยต่อไป วิจัยและพัฒนาโดย m t e c h และ n e c t e c h สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000